สวัสดีครับ พบกับช่องสังเกตสังกาคดิเช่นเคย วันนี้จะมาชมโฆษณา7 e เ e ่ e อเในชุดบุกเพเมนูแซบกันตาพร้อมแล้ว ไปชมกันเลยครับ เล่นกระไรของอเจ้านี่ คุณพี่ are you ready t าดา โหพะแนงหมูกับไข่เจียวร้อนอืมอร่อยข้าวเหนียวไก่ย่างค่ะคุณพี่ นี่แื่บสุดซับเลยค่ะ นี่ ใช่ไอเหลืองหรือไม่ no เหลืองยังอยู่ค่ะนิยมข่าวแล้วไปต่อที่เมนูของหวานกันค่ะ อีกทองหยอดก็หวานกำลังดี เหมือนความรักของสองเรา ะม่วงน้ำปลาหวานสุดซีดอ๋อเจ้าเป็นคนปรุงสำรับนี้เองทั้งหมดเลยหรือ เจ้าค่ะ งั้นขออีกนะ จัดไปเจ้าค่ะในแม่นี่เลย สวัสดีเจ้าค่ะ สวัสดีจ้ะ าวพะแนงหมูไข่เจียวข้าวเหนียวไก่ย่างต้มข่าไก่อ๋อเจ้าวานเมียพี่ข้าทีเจ้าค่ะข้าขออีกได้หรือไม่จะเอาอีกหรือเจ้าคะก็ยอมได้ค่ะคุณพี่ สวัสดีเจ้าค่ะสวัสดีจ้าเฮ้ยอยู่นู้นเวฟให้ข้าทีรอสักครู่นะเจ้าค่ะไหนอ๋อเจ้าว่าอ๋อเจ้าทำเอง สายตาคุณพี่ทำมือไม้น้องอ่อนแรงน้องก็เลยทำไม่ไหวอ่ะบุกเพเมนูแซบที่7 e เ e ่ e อเลเวพร้อมให้คุณมาลิ้มรสอาหารไทยได้ง่ายๆ ทั้งข้าวพะแนงหมูไข่เจียว ข้าวเหนียวไก่ย่างมะม่วงน้ำปลาหวาน ทองหยอด ฝอยทองและอีกหลากหลายเมนู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 คิดทำเครื่องจิ้มอร่อยชนิดในจังหวัดที่แม่กระเกตกำลังหยิบมะม่วงจิ้มน้ำปลาหวานนั้น เมื่อสังเกตดูจานแล้ว ลักษณะการเรียงของมะม่วงแตกต่างไปจากเดิม ฉากหลังจะเห็นมะม่วงวางเรียงห่างกัน ขณะที่บนโต๊ะ มีใบตองวางอยู่ใต้จาน และหอมแดงกระจัดกระจายไปทั่ว เทียบกับฉากแรกที่มะม่วงเรียงซ้อนกัน และไม่มีใบตองหรือหอมแดงอยู่บนโต๊ะเลย อีกจุดหนึ่งในฉากเดียวกัน จังหวะที่แม่การะเกดกำลังป้อนมะม่วงให้กับคุณพี่หมื่นนั้น ลักษณะท่าทางของมือแม่การะเกดเปลี่ยนไป ทีแรกงายมือขวา ขณะที่มือซ้ายรองเอาไว้ พอตัดมายังฉากที่ป้อนใส่ปาก มือแม่การะเกดกลับคว่ำลงและไม่เห็นน้ำปลาหวานที่จิ้มไว้เลย จุดที่สองช้อนส้อม หลังจากที่พ่อเดชกินอิ่มแปร่เรียบไปเสียทุกจานแล้ว เขาก็ยังอยากจะกินอีก ในฉากนี้ช้อนซ่อมที่เขาวางอยู่ตำแหน่งมันเปลี่ยนไป ทีแรกวางอยู่ด้านหน้าตัวเอง พอตัดมาอีกฉาก ช้อนซ่อมกลับวางอยู่ด้านข้าง